วิวัฒนาการของการทอผ้าในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ข้อดังนี้นะครับ 1. วิวัฒนาการของการทอ แม้ว่าเราจะไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดมาใช้อธิบาย เรื่องจุดกำเนิดของการทอผ้าในประเทศไทยก็ตาม แต่ก็อาจจะกล่าวได้ว่า การทอผ้าเป็นงานศิลปะหัตถกรรมเก่าแก่ที่สุดอย่างหนึ่ง ที่มนุษย์ในสมัยโบราณ ซึ่งเคยอาศัยอยู่ในดินแดนนี้ รู้จักทำขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ ภาพเขียนสีบนผนังถ้ำ เช่น ที่เขาปาร้า จังหวัดอุทัยธานี อายุประมาณ 2,500 ปีมาแล้ว มีรูปมนุษย์โบราณกับสัตว์เลี้ยง เช่น ควาย และสุนัข แสดงว่ามนุษย์ยุคนั้นรู้จักเลี้ยงสัตว์แล้ว ลักษณะการแต่งกายของมนุษย์ยุคนั้น ดูคล้ายกับจะเปลือยท่อนบน ส่วนท่อนล่างสันนิษฐานว่าจะใช้หนังสัตว์ หรือผ้าหยาบๆร้อยเชือก ผูกไว้รอบๆสะโพกบนศีรษะประดับด้วยขนนก จากภาชนะเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่พบบริเวณถ้ำผี จังหวัดแม่ฮ่องสอน อายุประมาณ 7,000 ถึง 8,000 ปีมาแล้ว พบว่ามีการตกแต่งด้วยรอยเชือกและรอยตาข่ายทาบทำให้เราสันนิษฐานว่า มนุษย์น่าจะรู้จักทำเชือกและตาข่ายก่อน โดยนำพืชที่มีใยมาฟั่นให้เป็นเชือก แล้วนำเชือกมาผูก หรือถักเป็นตาข่าย จากการถักที่พัฒนาขึ้นมา เป็นการทอด้วยเทคนิคง่าย ๆ แบบการจักสาร คือ นำเชือกมาผูกกับไม้ หรือยึดไว้ให้ได้เส้นยืน แล้วนำเชือกอีกเส้นหนึ่ง มาพุ่งขัดกับได้เส้นยืน เกิดเป็นผืนผ้าหยาบๆขึ้น เหมือนการขัดสารกระดาษหรือการจักสาร เกิดเป็นผ้ากระสอบหยาบๆเราพบหลักฐานที่สำคัญทางโบราณคดีที่บริเวณบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เช่นพบกำไลสำริดซึ่งมีสนิมและมีเศษผ้าติดอยู่กับคราบสนิมนั้น นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า สนิมเป็นตัวกัดกร่อนโลหะ ซึ่งเป็นอนินทรียวัตถุแต่กลับเป็นตัวอนุรักษ์ผ้าซึ่งเป็นอินทรียวัตถุเป็นสารที่กันไม่ให้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา ที่แหล่งบ้านเชียงนี้เรายังพบแวดินเผา ซึ่งเป็นอุปกรณ์การปั่นได้แบบง่าย ๆ และพบลูกกลิ้งแกะลายสำหรับใช้ทำลวดลายบนผ้าเป็นจำนวนมาก จึงทำให้พอจะทราบได้ว่า มนุษย์อาศัยอยู่ในบริเวณบ้านเชียงเมื่อ 2,000ถึง4,000 ปีมาแล้ว รู้จักการปั่นได้ ทอผ้า ย้อมสี และพิมพ์ลวดลายบนผืนผ้าอีกด้วย 2. วัตถุดิบสำหรับการทอผ้า วัตถุดิบสำหรับการทอผ้านั้นคงจะมีการพัฒนากันขึ้นมาเป็นลำดับ แต่เราก็พอจะสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบในประเทศไทยได้ว่า ในสมัยโบราณ มนุษย์คงจะได้แสวงหาพืชในท้องถิ่น ที่มีเส้นใยแข็งแรง เช่น ปอ ป่าน กัญชา กล้วย สับปะรด มาปั่นเป็นเกลียวเชือกใช้ก่อน ต่อมาจึงนำเชือกมาถักทอเป็นตาข่ายและเป็นผืนผ้าเป็นลำดับ เศษใยผ้าที่พบที่บ้านเชียงเชื่อว่าเป็นเศษใยกัญชา การใช้เส้นใยพืชเป็นวัตถุดิบในการทอผ้านี้ ก็ยังมีคนบางท้องถิ่นในประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยทำใช้กันอยู่บ้างในปัจจุบัน เช่น ในภาคเหนือของไทย และในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มีการทำผ้าใยของป่านกัญชา ซึ่งมีลักษณะเหมือนผ้าลินินอย่างหยาบๆ ในเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่น ก็มีการทอผ้าจากใยของต้นกล้วย ในเกาะบอร์เนียวประเทศมาเลเซียและในประเทศฟิลิปปินส์ก็ยังใช้ใยสับปะรดทอผ้าใช้กันอยู่ผ้าป่านใยสับปะรดของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการพัฒนาเทคนิคการฟอกจนกลายเป็นผ้าป่านแก้วที่ทนทาน สวยงามและราคาแพง นิยมใช้กันในสังคมชั้นสูงของประเทศฟิลิปปินส์จนถึงทุกวันนี้ วัตถุดิบอื่นที่นิยมใช้ทอผ้าได้แก่ ไหม ฝ้ายและขนสัตว์นั้น นักวิชาการเชื่อกันว่ามีต้นกำเนิดจากดินแดนอื่นนอกประเทศไทยไหมนั้นเชื่อว่ามีต้นกำเนิดจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน แล้วนำไปเผยแพร่ในประเทศญี่ปุ่น อินเดียรวมทั้งดินแดนต่างๆ ในเอเชียและยุโรป ส่วนฝ้าย เชื่อกันว่าอาจจะมาจากประเทศอาหรับ และเผยแพร่เข้ามาใช้กันอย่างกว้างขวางในประเทศอินเดีย ก่อน จึงเข้ามาในแถบประเทศไทย และประเทศใกล้เคียงภายหลัง จนกลายเป็นพืชพื้นถิ่นในแถบนี้ไปสำหรับขนสัตว์ เป็นวัสดุที่เหมาะกับอากาศหนาว เชื่อกันว่านำมาใช้ทำผ้าในยุโรปตอนเหนือก่อน แล้วจึงแพร่หลายไปสู่ดินแดนอื่น ๆ วัตถุดิบที่ใช้ย้อมสีผ้านั้น เชื่อกันว่า คนโบราณรู้จักนำพืชสมุนไพรและเปลือกไม้ที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นของเรา มาใช้ย้อมผ้า และทุกวันนี้ก็ยังมีผู้ที่สืบทอดและค้นคว้าเกี่ยวกับการใช้สีธรรมชาติจากพืชมาย้อมผ้ากันอยู่ เช่น นางแสงนาบันสิทธิ์ บ้านไร่ไผ่งามอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ศิลปินแห่งชาติด้านการย้อมสีธรรมชาติ และทอผ้าแบบล้านนา สามารถนำเอาดอก ใบ เปลือกไม้ และเมล็ด าต้ม เคี่ยว ให้เกิดเป็นสีเข้มขึ้น แล้วนำน้ำสีมาย้อมผ้า เช่น ย้อมรากยอเป็นสีแดง ย้อมครามเป็นสีน้ำเงิน ย้อมมะเกลือเป็นสีดำย้อมขมิ้นชันหรือแก่นขนุนเป็นสีเหลือง ย้อมลูกสมอหรือใบหูกวาง หรือเปลือกมะกรูดเป็นสีเขียว ย้อมลูกว่าเป็นสีม่วง ย้อมเปลือกโกงกลางเป็นสีน้ำตาล เป็นต้น